สวัสดีค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศิริมาศเฮงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ รายวิชานี้มีชื่อว่าวิชา พลังงานทดแทนค่ะ รายวิชาพลังงานทดแทน เป็นรายวิชาที่มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันรอบๆตัวเรา โดยมีคำอธิบายรายวิชา ได้แก่ความรู้เรื่องพลังงานรอบตัว เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานทางอ้อม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน สถานการณ์ด้านพลังงาน ความสำคัญและประโยชน์ของพลังงานทดแทน ประเด็นการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนใกล้ตัว ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยเนื้อหา ก็จะมีความครอบคลุมถึงพลังงานใกล้ตัวประเภทต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานที่ได้จากอาหารเป็นต้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จะจัดการเรียนสอนทั้งสิ้น 5 หน่วยเรียนเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง โดยจะจัดการเรียนการสอน 2 รอบ ในระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ แต่ละบทเรียนก็จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดสอบ pre-test การทดสอบความรู้ย่อย การทำกิจกรรมในบทเรียน และการทดสอบหลังเรียน จากคะแนนการประมวลผลทั้งสิ้นร้อยคะแนนจะแบ่งออกเป็น 70 30 โดย 70%จะแบ่งเป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากคำถาม ประนัยของแบบทดสอบความรู้หลังเรียนหลังจากเรียนจบ 5 หน่วยเรียนแล้ว โดยที่อีก 30%จะเป็นการประเมินความตั้งใจ และการเข้าร่วมในกิจกรรม นิสิตผู้ประเมินได้มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และทำกิจกรรมภาคบังคับ คือการทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และแบบประเมินผลความพึงพอใจรายวิชา ก็จะได้รับการพิจารณาผลผ่าน ผู้เรียนสามารถตรวจสอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้จากเอกสารประมวลรายวิชา และโครงสร้างเนื้อหารายวิชาได้ ผู้สอนและผู้ช่วยสอนในรายวิชา ประกอบด้วย ผู้สอนได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริมาศเฮงรัศมี และผู้ช่วยสอนได้แก่นายปรินบุตรดี และนี่ก็คือภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลังงานทดแทน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องพลังงานรอบตัว และพลังงานทดแทนรอบตัวต่างๆ ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณค่ะ